ประโยคคำถาม Que désirez-vous แปลว่าคุณต้องการอะไร คุณปรารถนาสิ่งใด คนขายของที่ระลึกเป็นผู้ถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า Je voudrais acheter une chemise batik pour homme แปลว่า ฉันขอซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัว ในประโยคนี้มีการใช้คำว่า voudrais ที่กระจายด้วยมาลาเงื่อนไขที่แสดงความสุภาพมากๆ มาจากกริยารูปเต็มคือ vouloir